บริจาคอวัยวะ การบริจาคอวัยวะ ต่างจากการบริจาคร่างกายคือ มุ่งเน้นการบริจาคชิ้นส่วนอวัยวะเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งสามารถบริจาคตามชิ้นส่วนที่ประสงค์จะบริจาค เช่น ดวงตา หัวใจ ตับปอดไตหรืออวัยวะทุกส่วนที่สามารถบริจาคได้ การบริจาคอวัยวะ แตกต่างจากการบริจาคร่างกายคือ แม้แพทย์จะทำการผ่าตัดอวัยวะไปใช้แล้ว ร่างกายของผู้ตายยังจะสามารถนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ต่อไป ในขณะที่การบริจาคร่างกายนั้นญาติจะไม่ได้รับศพกลับมาทำพิธีทางศาสนา ทั้งนี้แม้ผู้บริจาคร่างกายหรืออวัยวะ จะแสดงความจำนงการบริจาคไว้แล้ว แต่แพทย์ ก็อาจวินิจฉัยไม่นำร่างกายไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า หรือไม่ผ่าชิ้นส่วนอวัยวะไปใช้งานก็ได้ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ทางสถานพยาบาล หรือสถานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ตายเคยแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ญาติควรติดต่อศูนย์รับอวัยวะ โทรศัพท์หมายเลข 1666 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ากเป็นความจำนงบริจาคดวงตาไว้ ควรติดต่อภายใน 6 ชั่วโมงหลังการตาย